Thank you. ตอนที่ 16 นะคะ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะ ในตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์ นะคะ เพื่อศึกษาวิธีหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน แล้วก็หาความสัมพันธ์ระหว่าง อนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะถ้ากำหนด y บวก 1 ทั้งหมดกำลัง 2 เท่ากับ 2xy เราจะได้ dy by dx เท่ากับเท่าไหร่นะ พวกเราจะหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x อย่างไรดีนะ ต่อไปนะคะเราก็จะพิจารณาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ กับอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันนะคะ ถ้าเกิดเราให้ f เนี่ย เป็นฟังก์ชัน 1 ต่อ1นะคะก็จะได้ว่า f inverse นะคะหรือฟังก์ชันผกผันของ f นะคะ ก็จะเป็นฟังก์ชันด้วย สมมุติว่า f และ f inverse เนี่ยหาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่นะคะ เอ๊ะแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันทั้งสองอะ่ะ มันจะสัมพันธ์กันอย่างไรอะ่ะนะคะ แล้วมันหาได้ได้ยังไงนะคะอ่ะมาดูค่ะ สมมุติว่านะคะ f inverse ของเราเราให้เท่ากับฟังก์ชัน g นะคะ แล้วจะได้ว่า f ที่ gx นะคะ หรือคือ f ที่ f inverse x นะคะ มันก็เป็น f o f inverse เป็น composite function นั่นเองนะคะ เราก็จะได้มีค่าออกมาเท่ากับ x นะคะ แล้วเราก็ทำการหาอนุพันธ์นะคะ เทียบกับ x ทั้งสองข้าง แล้วเราก็ใช้กฎลูกโซ่นะคะสำหรับทางด้านซ้าย เราก็จะได้ว่า a พรามที่ gx คูณกับ g พรามที่ x ส่วนขวามือ dx by dx ใช่ไหมคะ ก็ได้เท่ากับ 1อะค่ะทีนี้จุดมุ่งหมายเราอยากหาว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันของเราหรือ f inverse พรามเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะนั่นคือ g พรามที่ x เนี่ย ได้เท่าไหร่ เราก็ g พราม x ของเราก็ย้ายข้างนะคะอันนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมคะก็มาหารค่ะ เพราะนั้น g พราม x ของเราก็คือเศษ1ส่วน f พรามที่ gx นะคะเมื่อตัวส่วนของเราก็คือ f พรามที่ gx เนี่ยไม่เท่ากับ0นะคะ แต่ G ของเรามันคือ F inverse ใช่ไหมคะ นั่นก็แปลว่า F inverse prime x ของเรามีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วน F prime ที่ F inverse x นะคะ เมื่อตัวส่วนของเราก็คือ F prime ที่ F inverse x ของเราเนี่ยไม่เท่ากับศูนย์นะคะ นั่นหมายความว่าเป็นไงคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันของ f ก็ได้มีค่าเท่ากับ ทางด้านขวามือตรงนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะจัดรูปให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะามาดูเขียนที่สัญลักษณ์หนึ่งนะคะก็คือที่ไหนมี x เราเปลี่ยนเป็นตัวแปร y นะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะ เนื่องจากว่าถ้า y เท่ากับ f(x) เนี่ยเราจะได้ว่า x ของเราก็คือ f inverse y นะคะ เพราะฉะนั้นเป็นไงคะจากตรงนี้ ถ้าเราแทน f inverse y ด้วย x นะคะ เกิดอะไรขึ้น อ่า นั่นก็แปลว่าเป็นไงคะ เดี๋ยวเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เทียบกับ x กับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x เทียบกับ y ก็คือ ตัวฟังก์ชัน f เองกับตัว inverse ของมันนะคะ จะได้อนุพันธ์สัมพันธ์กันยังไง ่ามาดูค่ะ ถ้า y เท่ากับ fx แล้ว จะได้ dy by dx เท่ากับ f พราม x นะคะ ส่วน x ของเราเป็นฟังก์ชันของ y ใช่ไหมคะ มันคือ f inverse y เราก็หาอนุพันธ์เทียบกับ y เข้าไปทั้งสองข้าง ก็จะได้ dx by dy ก็เท่ากับอะไรคะ f inverse พราม y อะค่ะ จากตรงนี้นะคะ ที่เราทำไว้แล้วก็คือว่า f inverse พรามหรืออนุพันธ์ของ f i n v e r e ของเรานะคะ ที่ y ได้เท่ากับอะไรคะเศษหนึ่งส่วน $f$ พรามที่ f i n v e r e y ใช่ไหมคะ แต่ f i n v e r e y ของเรามันคือ x นะคะ นั่นก็แปลว่า อนุพันธ์ของฟังก์ชันอะไรคะ f ของเรา นะคะ invert พรามที่ y ก็ไม่ใช่อะไรหรอก มันคือเป็นไงคะ dx by dy นั่นเองนะคะ ด้านซ้ายมือ ส่วนด้านขวามือของเรานะคะ ที่บอกว่า dx by dy แล้วจะเท่ากับอะไรล่ะ เศษ1ส่วน a พราม x แต่ a พราม x ของเราคือ dy by dx ค่ะ เพราะนั้นก็เลยทำให้เราได้ว่า อ๋อ ถ้าเราต้องการหา dx by dy นะคะ มันก็จะเป็นส่วนกลับของ dy by dx ในทำนองเดียวกันค่ะ dy by dx มันก็คือส่วนกลับของ dx by dy ก็คือได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วน dx by dy ค่ะ ทีนี้เราก็มาตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะ ว่า ในตัวอย่างหนึ่งของเราเนี่ย ถ้าบอกว่าให้หา dy by dx แต่โจทย์กำหนดมาว่า x เนี่ย มันเป็นฟังก์ชันของ y นะคะ ก็คือ x เท่ากับ y บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 2 นะคะ หารด้วย 2y นะคะ เมื่อ x มากกว่า 0 แล้วก็ y มากกว่า0นะคะ ก่อนอื่น ใช่ไหมคะจากเมื่อกี้ เราได้ดีไรสูตรไว้ แล้ว นะคะเเราก็แทนที่จะหา dy by dx โดยตรง เราก็จะหาจากอะไรคะ dx by dy แทน ก็คือหาได้เท่าไหร่ เราก็กลับเป็นเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษ นะคะ นะคะอ่าเนื่องจาก นะคะ เราก็หาอนุพันธ์นะคะอของ x เทียบกับ y เข้าไปทั้งสองข้าง ด้านขวามือนะคะก็คือจะได้อยู่ในรูปของดิฟผลหารนะคะโดยมีตัวเศษนะคะหรือเราจะเรียกว่าบนนะคะ ก็คืออยู่ในรูปของ y บวก1 ทั้งหมดยกกำลังสอง หารด้วยล่างหรือตัวส่วนของเราก็คือ 2y เป็นไงคะ สูตรผลหารจำได้ไหมคะเอานึกนิดนึงนึกนิดนึง อ่าก็จะได้ว่าเป็นไงคะ สูตรผลหารเราก็ได้ล่างแล้วก็เป็นไงคะดิฟบน ลบด้วยบน ดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนะคะอ่าทบทวนอีกทีนึงนะคะล่างก็คือ 2y ดิฟบนก็คือ 2y บวกหทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมคะเราดิฟตัวนี้เทียบ y ก็ย่อมได้ 2 ถูกไหมคะแล้วก็เป็นไงคะใช้สูตรดิฟ u กำลัง n นะคะ ก็ได้ 2u u ของเราคือ y บวก1นะคะ ยกกำลัง n ลบ 1 ก็เลยเลยเหลือยกกำลัง 1 นะคะ แล้วอย่าลืมดิฟไส้ในก็คือดิฟ y บวก 1 เทียบ y ก็ได้ 1อะคะ่ะ แล้วก็ไม่เขียนออกมา นะคะ แล้วก็เป็นไงคะ ล่างดิฟบนลบด้วย บน บนก็คือ y บวก 1 ทั้งหมด ยกกำลัง 2 นะคะ ดิฟล่างเราก็ได้ออกมามีค่าเป็นไงคะ ดิฟ 2y เทียบ y ก็ได้ 2 อย่าลืมหารด้วยล่างกำลังสองนะคะล่างของเราคือ 2y ยกกำลังสองก็ได้ 4y กำลังสองค่ะ เสร็จแล้วตรงนี้นะคะอ้าว ให้เราลองทำเองในกระดาษทดนะคะ ดูซิว่าตัวส่วนเนี่ยได้เหมือนเดิมแต่ตัวเศษนี่เป็นไงคะ พีชคณิตเบื้องต้นคิดเลขนิดนึง อ่ามาดูค่ะ ว่าจะได้เท่าไหร่ ได้เท่ากับครูไหมคะ ได้ตัวเศษนะคะ 2y กำลัง2ลบด้วย 2 ค่ะ ทีนี้จะเห็นว่าเราสามารถดึง 2 ตัวร่วมเนี่ย ออกมาข้างนอกได้นะคะ ก็ข้างในก็จะเหลือแค่ y กำลัง2ลบ 1 แล้ว 2 ตัวที่ดึงตัวร่วมออกมา เราก็มาหารกับ 4 ตัวล่างนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็น 2 ค่ะ สรุป นะคะ ตอนนี้เราสามารถหา dx by dy ได้ ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน นะคะ ของ y อะคะ่ะ แล้วก็เป็นไง คะ จะได้หน้าตามาเป็น y กำลังสองลบหนึ่งแล้วก็ หารด้วย 2y กำลังสองใช่ไหมคะ แต่ว่าเราทราบมาว่า dy by dx ของเราก็คือ เศษ1ส่วน dx by dy ใช่ไหมคะ เพราะนั้นเราก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะ ก็จะได้ออกมามีค่าเป็น 2y กำลัง2หารด้วย y กำลัง2ลบ1นะคะตรงนี้เราถ้าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือ ตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ 0 เมื่อ y ไม่เท่ากับบวก ลบ1นะคะนักเรียนเขียนตอบอีกนิดนึง เนื่องจากให้ x ให้ y เป็นไงคะ มากกว่าศูนย์ใช่ไหมคะ โจทย์บอกมา ก็แปลว่าตรงนี้เราก็ใส่เงื่อนไขแค่ y ไม่เท่ากับ 1 อย่างเดียว ค่ะ เพราะว่า y ของเรามันมากกว่าศูนย์ไปแล้ว ก็ไม่เท่ากับลบ 1 อยู่แล้ว นะคะบทสรุป นะคะ ในตอนนี้ก็คือเราได้ศึกษาวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันแล้วก็ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุพันธ์ของฟังก์ชัน แล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ผกผัน นะคะเพราะนั้นในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผันก็คือหา dx by dy นะคะ แล้วเราก็ได้ความสัมพันธ์ของมันว่าก็คือ เศษ 1 ส่วนเท่ากับนะคะ เศษ 1 ส่วน dy by dx อย่าลืมเงื่อนไขตัวส่วนก็คือ dy by dx ของเราต้องไม่เท่ากับ0นะคะ หรือถ้าเราอยากอยากจะบอกว่า dy by dx ของเรามีค่าเท่าไหร่ ใช่ไหมคะ มัน ก็คือเศษหนึ่งส่วน dx by dy ค่ะ เช่นเดียวกัน ค่ะ ก็ เมื่อ dx by dy ไม่เท่ากับศูนย์ค่ะ มัน ก็ ยัง มีเรื่องราว นะคะ ของการอนหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะออีกมากมายหลายแบบ นะคะ ถ้าเกิดฟังก์ชันอยู่ในรูปของฟังก์ชันโดยปริยายหรือฟังก์ชันแฝงล่ะเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้อย่างไรนะคะ หรือหาอนุพันธ์อันดับสูงนะคะ ของฟังก์ชันหาได้แบบไหน หรืออนุอนุพันธ์ของสมการอิงตัวแปรเสริมนะคะอ่ะเราหาได้ไหม ก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ